สำหรับในบทที่9นะคะ เราจะเรียนเกี่ยวกับการคลังสาธารณะนะคะหรือ public finance นะคะ ในเรื่องของการคลังสาธารณะนั้น เราจะเรียนเกี่ยวข้องกับรายรับ แล้วก็รายจ่ายของภาครัฐบาลนะคะ โดยที่เราจะเริ่มต้นกันที่ลักษณะสำคัญของการคลังสาธารณะนะคะ ลักษณะสำคัญของการคลังสาธารณะจะมี5ลักษณะด้วยกันนะคะ ลักษณะแรกก็คือรัฐบาลจะมีการกำหนดรายจ่ายก่อนนะคะก่อนที่จะกำหนดรายได้ของภาครัฐบาล นั่นหมายความว่านะคะรัฐบาลจำเป็นจะต้องจัดทำงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้รัฐบาลทราบว่านะคะรัฐบาลจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินประเภทใดบ้างนะคะและใช้จ่ายเป็นจำนวนเท่าใดนะคะหลังจากนั้นค่อยกำหนดว่านะคะประมาณการรายได้จากการเก็บภาษีอากรว่าได้เท่าไหร่ หากการเก็บภาษีมีไม่เพียงพอนะคะรัฐบาลก็จำเป็นจะต้องหารายได้จากการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศหรือกู้ยืมเงินจากภายในประเทศก็ตามแต่อย่างไรก็ตามการจัดทำงบประมาณของรัฐบาลจะเริ่มต้นจาก รายจ่ายกองรายได้นะคะ อันที่ 2 ก็คือ การทำการคลังสาธารณะของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล จากการเก็บภาษีกร และการใช้จ่ายของภาครัฐบาล ไม่ได้ทำเพื่อแสวงหากำไรนะคะ เพราะฉะนั้นการจัดทำการคลังสาธารณะของภาครัฐก็เพื่อส่งเสริมยกระดับนะคะคุณภาพชีวิตพัฒนาประเทศนะคะมุ่งส่งเสริมสวัสดิการของสังคมนั่นเอง อันที่ 3 นะคะ การจัดเก็บรายได้ของภาครัฐนะคะส่วนใหญ่ก็ได้มาจากการเก็บภาษีหรือแม้จะได้มาจากงบเงินกู้ก็ตามนะคะในส่วนนี้นะคะรัฐบาลจะต้องมีกฎหมายรองรับในการจัดหารายได้นะคะอันที่ 4ก็คือการดำเนินนโยบายการคลังของรัฐบาลนะคะก็คือนโยบายที่เกี่ยวข้องระหว่างรายรับแล้วก็รายจ่ายของภาครัฐบาลเนี่ยนะคะนโยบายนั้นอาจจะมีลักษณะเกินดุลขาดดุลสมดุลก็ได้นะความหมายก็คือ ถ้านโยบายการคลังแบบเกินดุล เกินดุลก็คือรายรับของรัฐบาลมากกว่ารายจ่ายของภาครัฐบาลนะคะ ในขณะที่ขาดดุลก็คือรายรับของรัฐบาลน้อยกว่ารายจ่ายของภาครัฐบาล คำว่าสมดุลก็คือรายรับกับรายจ่ายเท่ากันนั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นถามว่านโยบายการคลังเนี่ยนะคะเขาบอกว่าอาจจะมีลักษณะเกินดุลขาดดุลหรือสมดุลเนี่ยก็ได้หมายความว่า ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของเศรษฐกิจในประเทศณขณะนั้นนะคะ ถ้าเศรษฐกิจในประเทศณขณะนั้นเกิดปัญหาการว่างงานนะคะหรือสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจน้อยรัฐบาลจำเป็นอาจจะต้องใช้จ่ายเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจมากนะคะ ในขณะที่เศรษฐกิจที่มีปัญหาการว่างงาน การจัดเก็บภาษีก็คงได้น้อยเพราะประชาชนไม่มีรายได้รัฐบาลก็อาจจะเลือกใช้งบประมาณการคาังแบบขาดดุนะคะ หรือถ้าในกรณีสถานการณ์เศรษฐกิจอยู่ในภาวะที่มีการขยายตัวมากนะคะ ซึ่งภาวะที่ขยายตัวมากนั้นจะทำให้ทั้งภาคธุรกิจและประชาชนมีรายได้สูงนะคะรัฐบาลก็อาจจะเก็บภาษีได้มากนะคะเพราะฉะนั้นรายรับของรัฐบาลจะเพิ่มขึ้นนะคะ โดยที่การใช้จ่ายของภาครัฐบาล อาจจะน้อยเนื่องจากว่าประชาชนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ จากการที่ประชาชนมีสตังค์เยอะอยู่แล้วจากภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวฉะนั้นรัฐบาลก็อาจจะเลือกใช้นโยบายการคลังแบบเกินดุลนะหรือจะเป็นแบบสมดุลก็ได้นะคะ เพราะฉะนั้น การเลือกใช้นโยบายการคลังของภาครัฐจะเลือกใช้นโยบายการคลังแบบเกินดุลขาดดุลหรือสมดุลก็ขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ หรือสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของประเทศณขณะนั้นเป็นอย่างไรนะคะ อันที่ 5 ก็คือนะคะการใช้จ่ายของภาครัฐเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรายรับจากการเก็บภาษีอากร หรือไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายของภาครัฐในการพัฒนาประเทศหรือบริหารประเทศก็ตามนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับจำนวนเงินมหาศาลนะเพราะฉะนั้น การใช้จ่ายของภาครัฐ หรือการเก็บภาษีอากร นะคะย่อมมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมนะะรัฐบาลมีการใช้จ่ายเงินลงทุนสร้างสนามบินนะคะ ก็จะทำให้เศรษฐกิจในส่วนที่นาพื้นที่ใกล้สนามบินเนี่ยโครงสร้างเศรษฐกิจก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะราคาที่ดินจะแพงขึ้น โครงสร้างอาชีพก็จะเปลี่ยนแปลงไปโครงสร้างของธุรกิจก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย เพราะฉะนั้นการใช้เงินของภาครัฐนะคะ ย่อมมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศนะคะ ในส่วนต่อไปเนื่องจากว่าเราเรียนการทางสาธารณะนะคะ ซึ่งการทางสาธารณะจะพูดถึงเรื่องรายรับแล้วก็รายจ่ายแผนภาครัฐบาล เพราะฉะนั้นในการวางแผนรายรับแล้วก็รายจ่ายของภาครัฐบาลเนี่ย เราเรียกว่างบประมาณแผ่นดินนะคะ งบประมาณแผ่นดินจะเกี่ยวข้องกับรายรับแล้วก็รายจ่ายของภาครัฐบาล ซึ่งงบประมาณแผ่นดินจะมีระยะเวลา 1 ปีในงบประมาณแผ่นดินจะมีระยะเวลา 1 ปี สำหรับประเทศไทยนะคะ วิธีการนับงบประมาณแผ่นดิน จะเริ่มต้นวันที่ 1 ตุลาค่ะเริ่มต้นวันที่ 1 ตุลาสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายนนะสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน โดยวิธีนับงบประมาณแผ่นดินนะคะ ถ้าเป็นงบประมาณแผ่นดินปีหน้านะคะวิธีการนับจะเริ่มวันที่ 1 ตุลาคมปีนี้ และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายนของปีหน้ายกตัวอย่างเช่น ถ้าเรานับปีงบประมาณแผ่นดินปี 2555 นะปี 2555 วิธีการนับก็คือจะนับวันที่ 1 ตุลาคม ปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายนของปี 2555 นั่นเองนะคะโดยทั้งนี้ในการวางแผนของรัฐบาลเกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดิน จะมีองค์ประกอบของแผนสองด้านเสมอนะคะ ด้านหนึ่งก็เป็นด้านรายรับของภาครัฐบาล อีกด้านหนึ่งก็คือเป็นด้านรายจ่ายของภาครัฐบาล ในด้านงบประมาณรายรับของรัฐบาลนั้นยังแบ่งงบย่อยแบ่งเป็น 3 ประเภทนะคะอันที่1นนะคะก็จะเป็นงบรายได้ของรัฐบาลนะซึ่งก็จะมีแยกย่อยอีก 4 อย่างนะคะมีแยกย่อยอีก4อย่าง อันที่2ก็คือเป็นงบที่ได้มาจากการกู้เงินของภาครัฐบาลนะคะอันที่3ก็จะเป็นงบเงินคงคลังนะคะเพราะฉะนั้นในงบประมาณทางด้านรายรับของภาครัฐบาลก็จะมีประเภทย่อยอยู่ 3ประเภทนะคะ ส่วนงบประมาณทางด้านรายจ่ายนะคะงบประมาณทางด้านรายจ่าย รายจ่ายของภาครัฐบาลนั้นนะคะก็อาจจะใช้จ่ายตามลักษณะงานหลักของภาครัฐบาลนะคะ ได้แก่ รายจ่ายทางด้านเศรษฐกิจ รายจ่ายทางด้านการศึกษา รายจ่ายทางด้านการป้องกันประเทศ รายจ่ายด้านการสาธารณสุข รายจ่ายด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ หรือรายจ่ายเกี่ยวกับการชำระหนี้เงินกู้ หรือรายจ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวไว้นะคะ เพราะฉะนั้นในการจะทำงบประมาณรายจ่าย เป็นงบประมาณที่ฝ่ายบริหารได้เสนอผ่านสภาผู้แทนราษฎร แล้วก็ตาเป็นพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีนะคะ โดยการใช้จ่ายเงินของภาครัฐ จะถือได้ว่าเป็นการใช้จ่ายเงินที่เป็นส่วนกระตุ้นเศรษฐกิจหรืออัดฉีดเม็ดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจนะคะเพราะฉะนั้นการใช้จ่ายเงินของภาครัฐก็เลยเป็นเครื่องมือที่สำคัญทางเศรษฐกิจอันหนึ่งในการควบคุมกำหนดทิศทางทางเศรษฐกิจนะคะ ทีนี้เราย้อนกลับมาที่งบประมาณฝั่งรายรับนะซึ่งอาจารย์เน้นนะคะ งบประมาณฝั่งรายรับเนี่ยนะคะจากที่อาจารย์บอกว่าแบ่งออกเป็น3งบย่อยนะคะอันที่1ก็คืองบรายได้ของรัฐบาล อันที่2ก็คือการกู้เงินของภาครัฐบาล อันที่ 3 ก็คืองบเงินคงคลังในรายละเอียดของแต่ละส่วนนะคะ อาจารย์เริ่มต้นที่งบที่ 1 ก่อนในงบประมาณรายรับนะคะ งบประมาณรายรับนั้นนะคะ อันที่ 1 ก็คืองบรายได้ของรัฐบาล งบรายได้ของรัฐบาลก็ประกอบด้วยการจัดเก็บภาษีอากรนะคะ การขายสินของและบริการของรัฐ รายได้จากรัฐพาณิชย์แล้วก็รายได้อื่นๆ รายได้ที่มีจำนวนมากที่สุดของภาครัฐบาลนะคะก็คือรายได้ที่ได้มาจากการจัดเก็บภาษีอากรของภาครัฐบาล ซึ่งการจัดเก็บภาษีอากรนั้นไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีนิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีกรมที่ได้จากการเก็บของกรมสัมปทานมิตรนะคะหรือ การเก็บภาษีศุลกากรก็ตามนะคะ เราจะถือได้ว่าภาษีนั้นเป็นรายได้ที่สำคัญที่สุด และเป็นรายได้ที่มีจำนวนมากที่สุดที่รัฐบาลสามารถจัดเก็บได้นะคะสำหรับรายได้ประเภทที่ 2 ในงบประมาณรายรับของรัฐบาลก็คือการขายสิ่งของและบริการของรัฐ การขายสิ่งของและบริการของรัฐก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นรายได้ของภาครัฐบาล ซึ่งอาจจะเกิดจากการขายหนังสือกิจจานุเบกษาของภาครัฐบาล หรือเกิดจากการขายอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล หรือเกิดจากการขายผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของรัฐบาล เช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติเป็นต้นนะคะ หรือกรณีที่นะคะ รัฐบาลให้สัมปทานดาวเทียมไทยคมนะคะซึ่งเป็นของรัฐแต่ให้ภาคเอกชนสัมปทานไป อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นรายได้ที่เกิดจากการขายสิ่งของและบริการของรัฐนะคะ รายได้ตัวที่ 3 ก็คือรายได้จากรัฐพาณิชย์รายได้จากรัฐพาณิชย์ก็คือรายได้ที่เกิดจากองค์กรรัฐวิสาหกิจต่างๆนะคะเช่น รายได้จากการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะรายได้จากขอสมกรรายได้จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะคะซึ่งรัฐบาลเนี่ยเข้าไปถือหุ้นอยู่ เราเรียกองค์กรเหล่านี้ว่า องค์กรรัฐวิสาหกิจนะคะเพราะฉะนั้นกำไรจากองค์กรรัฐวิสาหกิจต่างๆ ก็จะตกเป็นรายได้ของแผ่นดิน ในส่วนรายได้ของรัฐพาลิช้ นะคะอันที่4นะคะก็คือรายได้อื่นๆรายได้อื่นๆก็คือนะคะเช่นค่าสแตมนะคะค่าปรับค่าธรรมเนียมต่างๆนะคะเช่นนักศึกษาไปทำบัตรประชาชนช้าเสียค่าปรับอย่างนี้ก็อยู่ในส่วนรายได้อื่นๆนะคะหรือค่าอากรสแตมต่างๆนะคะอันนี้ก็คืองบประมาณรายรับ ในงบย่อยอันที่1ก็คืองบรายได้ของภาครัฐบาล งบประมาณรายรับของรัฐบาล นะคะซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ 2 ก็คืองบเงินกู้ก็คือการกู้เงินของภาครัฐบาลนะคะ การกู้เงินของภาครัฐบาลนั้นนะคะ เนื่องจากบางปีเนี่ยรัฐบาลจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินเยอะ มากกว่าภาษีหรือรายรับของรัฐบาลที่จะหามาได้ เพราะฉะนั้นรัฐบาลจำเป็นจะต้องกู้เงิน ซึ่งเงินกู้นี้เราจะเรียกว่าหนี้สาธารณะนะคะ ที่สาธารณะก็คือข้อผูกพันของรัฐบาลนะคะ ซึ่งเกิดจากการกู้ยืมโดยตรง และการค้ำประกันเงินกู้ รวมทั้งการรับรองแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศ ตลอดจนการส่งเสริมเงินตาต่างประเทศ ไปชำระหนี้เงินกู้เมื่อถึงกำหนดชำระนะคะ เพราะฉะนั้นพูดง่ายๆคือนี่สาธารณะก็คือ ข้อผูกพันที่รัฐบาลไปกู้ยืมเงินมานะคะไม่ว่ารัฐบาลจะกู้ยืมเงินโดยตรงหรือการที่รัฐบาลไปค้ำประกันเงินกู้ก็ตามนะคะ ระยะเวลาของการกู้เงินของภาครัฐเนี่ยนะคะเราแบ่งออกเป็น 3 ระยะในกรณีที่รัฐบาลอาจจะกู้เงินภายในประเทศนะคะโดยระยะแรกก็คือการกู้เงินระยะสั้น การกู้เงินระยะสั้นก็คือการกู้เงินที่รัฐบาลจะใช้หนี้เงินกู้ ไม่เกิน 1 ปีนะคะไม่เกิน 1ปีจะชาระหนี้เงินกู้คืนเราเรียกการกู้เงินนี้ว่า การกู้เงินระยะสั้น ส่วนการกู้เงินระยะปานกลาง นะคะก็คือการกู้เงินที่รัฐบาลจะใช้หนี้เงินกู้ 1 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 ปีนะคะก็คือกำหนดชำระหนี้เงินเนี่ยหปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 ปี ส่วนการกู้เงินระยะยาวของรัฐบาลก็คือรัฐบาลจะชำระหนี้เงินกู้นะคะ มีอายุ 5 ปีขึ้นไปนะคะอันนี้เรียกว่าการกู้เงินระยะยาวทีนี้เวลาที่รัฐบาลจะกู้ยืมเงินนะคะจากประชาชนในประเทศเนี่ยนะคะถ้าให้รัฐบาลมานั่งทำสัญญาเงินกู้ กับประชาชนทีละคนเนี่ยนะคะ ที่รัฐบาลต้องการกู้เงินเนี่ย มันก็จะใช้เวลามาก เพราะฉะนั้นวิธีการนะคะหรือกลไกของมันก็คือ รัฐบาลจะออกหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ขึ้นมา ซึ่งหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ก็จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการกู้เงินของภาครัฐบาล ถ้าเป็นการกู้เงินระยะสั้นหลักทรัพย์นั้นก็จะเรียกว่าตั๋วเงินคลัง ถ้าเป็นการกู้เงินระยะปานกลางหลักทรัพย์นั้นก็จะเรียกว่าตั๋วกระทรวงการคลัง ถ้าเป็นการกู้เงินระยะยาว หลักทรัพย์นั้นก็จะเรียกว่าพันธบัตรรัฐบาล นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้า นะคะ ถ้ารัฐบาลออกพันธบัตรมา นะคะ แล้วมาจำหน่ายให้กับประชาชน นะคะ โดยพันธบัตรนะคะที่รัฐบาลออกเนี่ย ก็จะมีมูลค่า นะคะว่าเท่ากับเท่าไหร่ เช่นนะมูลค่าพันธบัตรก็คือ 2 0 0 0 0 0 บาทนะคะ ดอกเบี้ย10%ต่อปีนะคะ อายุของพันธบัตร10ปีเพราะเป็นการกู้ระยะยาว ถ้าประชาชนซื้อพันธบัตรไป ก็ต้องซื้อในราคา2 0 0 0 0 0บาทนะคะต่อใบ นะคะถือไป10 ปีประชาชนก็เอาเงินคืนเอาเอาธนบัตรมาขึ้นนะคะก็จะได้รับเงินคืนไป2 0 0แสนบาทได้ดอกเบี้ยอีก10%ต่อปีนะคะเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็จะได้เงินจากการขายพันธบัตรเนี่ยไปใช้ ซึ่งการกู้เงินนะคะโดยการออกพันธบัตรเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการกู้เงินที่รัฐบาลต้องการเอาเงินกู้นี้ไปใช้ลงทุนในระยะยาวนะคะเช่นไปการเอาไปใช้ในการสร้างเขื่อนสร้างรถไฟฟ้า นะคะอย่างนี้เป็นต้นเป็นการลงทุนโครงสร้างขั้นพื้นฐานของประเทศนะคะแต่ถ้าเกิดว่ารัฐบาลจำเป็นจะต้องใช้เงินในระยะสั้นนะคะรัฐบาลก็อาจจะออกตัวเงินขัง ซึ่งรัฐบาลจะชำระหนี้เงินกู้นั้นภายในระยะเวลา1ปีแทนนะคะองค์ประกอบตัวที่ 3 ที่เป็นองค์ประกอบของงบประมาณด้านรายรับของรัฐบาลนะเราเรียกว่าเงินคงถังนะคะซึ่งเงินคงถังก็คือเงินที่รายรับจริงของรัฐบาล นะคะสูงกว่ารายจ่ายจริงของรัฐบาล ในปีก่อนนะเพราะฉะนั้นในปี งบประมาณปี 2555นะคะจะต้องผ่านปี งบประมาณปี 2554 มาก่อน ซึ่งถ้าในปี 2554 รัฐบาลใช้เงินซึ่งเป็นรายรับไม่หมดนะคะก็จะมีเงินเหลือ เงินนี้เรียกว่าเงินคงคลังนะคะก็จะยกยอดมาเป็นเงินคงคลังของงบประมาณปี 55นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นรายรับอันหนึ่งที่ ที่เป็นเงินเหลือมาจากปีที่แล้วนะคะนี่ก็คือเงินคงค่ะทีนี้มาดูเครื่องมือเครื่องมือของนโยบายการคลังนะคะ ก่อนจะขึ้นเครื่องมือของนโยบายการคลังนะคะ นโยบายการคลังนี้ผู้ที่ใช้นโยบายในประเทศไทยก็คือรัฐบาลโดยใช้ผ่านกระทรวงการคลังนะคะ ซึ่งนโยบายการคลังเนี่ยหมายถึงการตัดสินใจของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินของภาครัฐบาลนะคะ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีอากร และที่เกี่ยวข้องกับการให้เงินโอนของภาครัฐบาล ที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์มวลรวมของประเทศนะคะ เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยบรรลุเป้าหมายตามที่รัฐบาลต้องการนะคะ ทีนี้เครื่องมือของนโยบายการคลังเนี่ยจะมีอยู่3เครื่องมือ อันที่ 1 ก็คือรายจ่ายของรัฐบาลรายจ่ายของรัฐบาลนี้ก็คือรายจ่ายในการซื้อสินค้า และบริการของภาครัฐนะคะที่ซื้อสินค้ากับเอกชนในประเทศนะคะ รายจ่ายในการลงทุนของภาครัฐนั่นเองนะคะอันที่2ก็คือการจัดเก็บภาษีอากรนะคะทั้งการจัดเก็บจากภาคธุรกิจแล้วก็การจัดเก็บจากภาคประชาชนนะคะหน่วยครัวเรือนต่างๆนะคะ เครื่องมือตัวที่ 3 ก็คือเงินโอนเงินโอนก็คือเงินที่รัฐบาลช่วยเหลือ หน่วยครัวเรือนนะคะเป็นเงินให้เปล่านะคะเป็นเงินช่วยเหลือนั่นเองเช่นเบี้ยอย่างชีพคนชราอย่างนี้เป็นต้นนะคะ ทีนี้นะคะจากเครื่องมือของนโยบายการคลังซึ่งมีอยู่3เครื่องมือคือรายจ่ายของรัฐบาลนะคะการจัดเก็บภาษีก่กรแล้วก็เงินโอนเนี่ยรัฐบาลสามารถนำเครื่องมือเหล่านี้นะคะมาใช้เพื่อกำหนดทิศทางหรือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจได้ โดยที่นะคะถ้าระบบเศรษฐกิจเนี่ยเกิดปัญหานะคะโดยปัญหาเนี่ยอาจารย์แบ่งออกเป็น 2โมเดลใหญ่ ฝั่งซ้ายก็คือปัญหาที่เศรษฐกิจตกต่ำมีปัญหาการว่างงานหรือเกิดภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งเป็นปัญหากลุ่มเดียวกันนะคะ อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเศรษฐกิจมีการขยายตัวมากเกินไปหรือรุ่งเรืองมากเกินไป จนก่อให้เกิดภาวะเงินเฟ้อด้านอุปสงค์นะคะ อันนี้ก็เป็นปัญหาอีกกลุ่มหนึ่ง สองโมเดลนี้ทั้งซ้ายและขวานะคะ จะตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิง เพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาก็จะตรงข้ามกันนะคะ เพราะฉะนั้นท่านนักศึกษาจำทางด้านหนึ่งได้อีกด้านหนึ่งก็จะตรงข้ามนะคะ มาเริ่มต้นที่ฝั่งซ้ายก่อนนะคะฝั่งซ้ายก็คือในกรณีที่เศรษฐกิจของประเทศ เกิดภาวะตกต่ำเกิดภาวะถดถอย หรืออาจจะมีปัญหาการว่างงาน หรืออาจจะเกิดภาวะเงินฝืดนะคะ การเกิดปัญหาเศรษฐกิจในลักษณะนี้ นั่นหมายความว่าสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจหรือปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจจะค่อนข้างน้อยนะคะ มันถึงทำให้เศรษฐกิจตกต่ำธุรกิจขายของไม่ออกปลดคนงานออกเกิดปัญหาการว่างงาน เกิดภาวะเงินฝืดนะคะ เพราะฉะนั้นแสดงว่าสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจน้อยหรือปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจน้อย วิธีการของภาครัฐ ก็คือต้องเพิ่มปริมาณเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจนะคะการเพิ่มปริมาณเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจก็คือ อันที่ 1 รัฐบาลต้องเพิ่มการใช้จ่ายเงินของตัวเอง เพื่อซื้อสินค้าในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ซื้อสินค้ากับภาคเอกชนมากขึ้นนะคะเพื่อทำให้ภาคเอกชนเขาสามารถขายของได้นะสภาพคล่องเขาจะได้สูงขึ้น เขาก็จะได้จ้างงานเพิ่มนะคะปริมาณการจ้างงานก็จะเพิ่มขึ้น นะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ 1 ก็คือรัฐต้องเพิ่มการใช้จ่ายของตนเอง เพื่อซื้อสินค้าในระบบเศรษฐกิจนะคะเขาเรียกว่าเพิ่มตัวแปรจีเข้าไปนะจีก็คือการใช้จ่ายเงินของภาครัฐบาลนะคะ อันที่ 2 ก็คือในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำเนี่ย ธุรกิจก็ขายของไม่ออกประชาชนก็ตกงาน เพราะฉะนั้นรัฐบาลจะช่วยเหลือได้ก็คือการลดการจัดเก็บภาษีอากรลงนะะเพื่อช่วยให้สภาพคล่องในมือของประชาชนทั้งธุรกิจด้วยเนี่ยจะได้มีสภาพคล่องที่ดีขึ้นนะคะ อันที่ 3 ก็คือ รัฐบาลควรเพิ่มเงินช่วยเหลือให้กับประชาชนก็คือการเพิ่มเงินโอนนั่นเองนะคะการเพิ่มเงินโอนนั่นเอง เพราะฉะนั้นเราสามารถกล่าวได้ว่า มาตรการที่นะคะรัฐควรจะใช้ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเกิดปัญหาการว่างงาน และเกิดภาวะเงินฝืดนั้น มาตรการทางด้านการคลังก็คือ มาตรการในการเพิ่มรายจ่ายของรัฐบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายเงินของรัฐบาลในการซื้อสินค้า และบริการ แล้วก็การเพิ่มเงินโอน นี่ถือว่าเป็นการเพิ่มการใช้จ่ายของภาครัฐบาล เพราะเป็นเงินที่รัฐบาลต้องใช้ออกไป และต้องใช้มาตรการลดรายได้ของรัฐบาลนะลดรายรับของรัฐบาลก็คือภาษีอากรเนี่ยถือว่าเป็นรายรับของรัฐบาลก็ต้องลดลงนะคะเพื่อจะทำให้ประชาชนดีขึ้น เพราะฉะนั้นถ้ารายรับของรัฐบาลนะคะลดลงในขณะที่รายจ่ายของภาครัฐบาลเนี่ยจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินมากขึ้น ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ถ้ารายรับน้อยรายจ่ายมากนะก็จะนำมาซึ่งนโยบายการคลังแบบขาดดุลนะคะนโยบายการคลังแบบขาดดุลเพราะฉะนั้นในช่วงที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเกิด ปัญหาการว่างงานเกิดภาวะเงินเฟดอละต้องใช้มาตรการ ลดรายรับของรัฐบาลและเพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาล ซึ่งจะนำมาสู่การใช้นโยบายการคลังแบบขาดดุลนั่นเองนะคะ มาดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะ ก็คือโมเดลของระบบเศรษฐกิจที่เกิดปัญหา เศรษฐกิจในช่วงที่เศรษฐกิจมีการขยายตัวมากเกินไปรุ่งเรืองมากเกินไป จนทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อด้านอุปสงค์นะคะ โมเดลของระบบเศรษฐกิจในช่วงนี้นะคะเศรษฐกิจที่ขยายตัวหรือรุ่งเรืองมากเนี่ยเราก็จะเห็นว่าปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจเนี่ยจะมากเกินไป ซึ่งหากปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจมากเกินไปเนี่ยก็จะไม่ดีนะคะประชาชนจะใช้จ่ายเงินเยอะนะคะถ้า ผู้ผลิตผลิตสินค้าไม่ทันต่อความต้องการราคาสินค้าจะแพงขึ้นนั่นคือปัญหาเงินเฟ้อนั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นวิธีการก็คือรัฐบาลจะต้องลดปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจลงวิธีการลดปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจลง โดยใช้นโยบายการคลังเนี่ยจะมีเครื่องมืออยู่สามตัว เครื่องมือนั้นก็คือรายจ่ายของรัฐบาล ภาษีแล้วก็เงินคงเพราะนั้นการใช้เครื่องมือของภาครัฐ ก็คืออันที่หนึ่งนะคะรัฐต้องลดการใช้จ่ายเงินในการซื้อสินค้าในระบบเศรษฐกิจลงเพื่อทำให้ ปริมาณเงินหรือสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจที่มันร้อนแรงเกินไปเนี่ยลดนะให้มันลดลงนะคะ อันที่ 2 ก็คือเพิ่มการจัดเก็บภาษีเพื่อลดปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ อันที่ 3 ก็คือลดการให้เงินช่วยเหลือที่จะเป็นการอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้นในช่วงที่ปัญหาเศรษฐกิจ อยู่ในช่วงที่มันขยายตัวมากเกินไปนักศึกษาจะเห็นว่ารายรับของรัฐบาลคือการจัดเก็บภาษีเนี่ยจะเพิ่มขึ้น ในขณะที่รายจ่ายของรัฐบาลเนี่ย นะคะทั้ง2ตัวเนี่ยจะลดลง เพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของภาครัฐบาลเนี่ยรัฐบาลจะเก็บภาษีมากขึ้น ในขณะที่การใช้จ่ายน้อยลง แนวโน้มแบบนี้จะนำมาสู่การใช้นโยบายการคลังแบบเกินดุลนะคะการใช้นโยบายการคลังแบบเกินดุลนั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือนโยบายในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยเป็นนโยบายการคลังนะคะ ซึ่งในบทที่ 11นักศึกษาจะไปเรียนนโยบายการเงินกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอีกนะคะนักศึกษาจะต้องแยกให้ออกระหว่างนโยบายการคลังกับนโยบายการเงินนะคะแต่โมเดลของปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะแบ่งนี้เสมอก็คือ แบ่งในกลุ่มหนึ่งที่เป็นเศรษฐกิจตกต่ำมีฝึกการว่างงานอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเศรษฐกิจรุ่งเรืองขยายตัวมากเกินไปเกิดปัญหาเงินเฟ้อนะคะเพียงแต่เครื่องมือของนโยบายการคลังกับนโยบายการเงินจะแตกต่างกันแค่นั้นเองนะคะแต่มีเป้าหมายเป้าหมายเดียวกันก็คือเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สำหรับในบทที่9นะคะเนื้อหาก็จบเพียงเท่านี้นะคะ